สวัสดีค่ะชื่อนางสำรวยศรีมะเรืองค่ะ เป็นประธานกลุ่มทอผ้าผัวคณีที่นี่ บ้านเจริญสุขนะคะ ตำบลเจริญสุขอำเภอเจริญพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์กลุ่มของเราเป็นกลุ่มอาชีพตีทอผ้าไหมแล้วก็ผ้าฝ้ายนะคะ เดิมทีก็จะเป็นสามชุมชนที่นี่ก็คือจะเป็นคนอีสานนะคะมีการอพยพโยกย้ายมาจากจังหวัดยะโสธร จังหวัดอุบลแล้วก็จังหวัดนครราชสีมา ที่นี่เดิมทีมีการปลูกก่อนเลี้ยงไหมเพื่อทอแล้วก็ใช้เองภายในชุมชนนะคะ เริ่มต้นจากการทำผ้าปูอัคนีเมื่อปี 2549 แล้วก็ที่ดิฉันได้เข้ามาเป็นประธานก็คือในช่วง 2550-51นะคะ ได้ดำเนินการเรื่องของกลุ่มทอผ้าซึ่งมีการประยุกต์จากเดิม หรือว่าต่อยอดภูมิปัญญาจากเดิม จากที่เราใช้สีธรรมชาติจากเปลือกไม้ใบไม้ต่างๆ นะคะ แล้วก็ดิฉันก็ได้นำในเรื่องของสีที่มันเป็นสีจะบดินภูเขาไป ซึ่งมีสีโทน ที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือสีส้มจิดนะคะ อันนั้นเราได้นำมาหมักย้อมแล้วก็ผสมประสานกับเปลือกประดูซึ่งให้สีที่มันติดทนนานเอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือผ้าเอกลักษณ์พื้นถิ่นป้ายย้อมดินภูเขาไฟซึ่งเป็นผ้าของชุมชนที่นี่เอกลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือเป็นในเรื่องของผ้าที่หมักย้อมด้วยดิน เสร็จแล้วมีสีเป็นเอกลักษณ์ ในส่วนที่สำคัญที่สุดที่ดิฉันอยากจะนำเสนอก็คือ เป็นผ้าที่นุ่มสวมใส่สบายไม่ร้อนนะคะ แล้วก็เป็นของฝากของที่ระลึกที่ดีเด่นภายในชุมชนของเรา นี่เรื่องของสีที่ธรรมชาติที่ได้นะคะ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่นี่เราได้สำรวจแล้วก็ได้ทดลองในส่วนของตัวดิฉันเอง แล้วก็ทีมงานผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นหน้าที่ปรึกษานะคะ ท่านกำนันวรเดชจริยาวรคุณ ท่านนายอำเภอชวนินวงสิตยีรการ ท่านได้กรุณาแนะนำในเรื่องของการทในเรื่องของการตลาดแล้วก็หลักของวิชาการในส่วนดินนะคะท่านกำนันวรเดชท่านได้นำเอาดินไปเทสเพื่ออ ไปวิจัยเพื่อที่จะให้เห็นว่าดินมีคุณประโยชน์หรือว่ามีโทษอย่างไรนะคะ ส่วนท่านในอำเภอชวนิน ท่านก็ดูแลเรื่องของการตลาดเรื่องของการออกแบบและการนำเสนอนะคะในส่วนของผ้าที่นี่ใช้สีธรรมชาติที่เป็นเปลือกไม้ใบไม้นะคะปัจจุบันก็จะเป็นสีที่แตกต่างขึ้นมาจากที่เป็นดินภูเขาไปอย่างเดียว เป็นสีโทนส้มนะคะแล้วก็จะมี สีเพิ่มเติมขึ้นมายกตัวอย่างชิ้นนี้นะคะที่ฉันขออนุญาตนำเรียน ยกตัวอย่างเช่นนี้ ชิ้นนี้จะเป็นสีสีเหลือง ตรงนี้เป็นสีเหลืองของเปลือกมะพูด เปลือกไม้ชนิดหนึ่งในชุมชนนะคะ สีตัวนี้คือสีดินภูเขาไฟแล้วก็เปลือกประดูค่ะ อันนี้ในส่วนของสีเขียว สีเขียวอมเหลืองจะได้จากใบของขี้เหล็กนะคะ ใบขี้เหล็กใบแก้วก็จะให้สีเหลืองอมเขียว เพราะฉะนั้นจุดเด่นที่นี่2ตัวอย่าง2 สองชิ้นผ้าที่โดดเด่นก็คือ จะเป็นผ้าที่ย้อมด้วยสีของรินภูเขาไฟแล้วก็สีนี้อยากจะนำเสนอว่า ถึงจะผลิตยากมาก แต่เราก็พยายามอยู่ คือสีของหินบัดซ้อและดอกอัญชันค่ะในเรื่องของการตลาดนั้นนะคะ ในส่วนตัวดิฉันเอง ซึ่งเป็นทั้งประธานกลุ่ม แล้วก็เป็นเรื่องของการตลาดด้วย ดิฉันพยายามที่จะไปออกร้านออกงานในส่วนที่ราชการแนะนำ หรือว่านักท่องเที่ยวแนะนำ นะคะดิฉันก็จะออกแต่ ในส่วนที่มีร้านประจำอยู่ณตอนนี้ก็คือเอเราจะส่งไว้ที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็จะมีร้านลายไหมนะคะโกคาร์ดนะคะร้านโกคาร์ดซึ่งเป็นของบริษัทประชารัฐรักษาเมคีของบุรีรัมย์ค่ะในส่วนนี้เนี่ยบริษัทประชารัฐรักษาเมคีเนี่ยท่านท่านก็คือดิฉันเองเป็นคณะกรรมการส่วนหนึ่งอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะ กิจกรรมตัวนี้ก็คือมีการสนับสนุนเรื่องของการตลาด เรื่องของการลดต้นทุน เรื่องของการแปรรูปรวมถึงกระทั่งเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะคะ อันนี้ต้องต้องแนะนำว่าบริษัทประชารัฐรักษาเมื่อีช่วยเหลือดีมากค่ะและส่วนของร้านค้าทั่วๆไปก็จะเป็นร้านโอท็อปของเมืองแปะอยู่ที่รอหนึ่งของจังหวัดวีรัมปั๊มเชลของจังหวัดวีรัมปั๊มปตทของบริษัทประชารัฐรักษาเมื่อีต้องต้องนำเรียนว่าในเรื่องของการตลาดระบบออนไลน์ เราเราจะมีเจ้าหน้าที่สำนักงงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือเราอยู่ ซึ่งตั้งเป็นเว็บไซต์ แล้วเราก็จะเขาเรียกว่าอัปเดตข้อมูลเข้าไปเรื่อยๆเพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเราที่มีการต่อยอดหรือว่ามีมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เราก็จะนำเสนอทางด้านนั้นด้วย ในส่วนของเรื่องของการตลาดอีกด้านหนึ่งนะคะ ดิฉันก็พยายามใช้แล้วก็เรียนรู้อยู่ในเรื่องของไอทีนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นโทรศัพท์อันนี้นี่หัดเล่นค่ะหัดเล่นยังไม่เก่ง เพราะว่าในส่วนที่ยังไม่เก่งต้องโทษตัวเอง เพราะให้เวลากับการเรียนรู้ไม่พอ เราเราทำการตลาดที่มันมันมันวางถึงที่นะคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ถามว่ามีคุณประโยชน์มากไหมมากทีเดียว คุณแม่เข้าบ้านไม่ค่อยได้นั่งคุยกับคุณพ่อค่ะ เราต่างคนต่างหันหลังให้กัน แล้วคุณแม่ก็ใช้ตัวนี้ หลังสุดคุณแม่ถูกสั่งซื้อผ้ามาจากกรุงเทพซึ่งน้องคนนี้เราเขียนชื่อเขาแบบง่าย ๆ คำว่าโน คุณแม่เขียนว่าน้องโนค่ะเขาจะเป็นคนที่รักผ้าไทยมาก แล้วโดยเฉพาะผ้าฝ้ายที่ย้อมดินภูเขาไฟค่ะ ลูกค้าท่านนี้จะถามมาว่าตอนนี้มีอะไรใหม่ๆไหม คุณแม่ก็จะถ่ายภาพแล้วก็ส่งไปให้เธอดู บอกความกว้างบอกเนื้อผ้าบอกถึงคุณลักษณะผ้าของเราที่จะใช้ไปน้องก็สั่งมาจะทำให้เป็นผ้าปูโต๊ะผ้าห่มหรือผ้าตัดเสื้อ หรือสำหรับผ้าคลุมไหล่ผ้าของฝากของที่ระลึก นั่นคือการสื่อสารกับกับกับเพื่อนๆในกลุ่มไลน์หรือว่ากับลูกค้าในไอทีที่แม่พอที่จะที่จะทำได้ค่ะ เพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มาก เป็นประโยชน์มากระดับหนึ่ง ถึงกับจะต้องบอกว่าในครอบครัวนี่บางครั้ง หรือว่าในเพื่อนในกลุ่มพอเรานั่งหยุดทำกิจกรรม แล้วก็นั่งดูไลน์ค่ะนั่งดูไลน์แชทไลน์เขาบอกตอนนี้คนแก่อย่างแม่เงียบสงบแล้วเพราะว่าเรามีโทรศัพท์ที่จะต้องดูค่ะ ดังนั้นแม่ถือว่าอันนี้คือช่องทางหนึ่งที่เป็นช่องทางที่วิเศษที่สุด